ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงการคำนวณราคาแล้วก็การคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะ การคำนวณราคาทุน หมายถึงราคาที่จ่ายไปทั้งหมด เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะ โดยมีสูตรการคำนวณก็คือให้เอาราคาทุน บวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็คือรายจ่ายที่เราจ่ายไป เพื่อทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี แล้วก็ ค่าติดตั้งอย่างที่2นะคะวันที่ 1 มกราคม2561 บริษัททักษดาได้จัดซื้อเครื่องจักรจำนวน1เครื่องราคา 200,000บาท มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 1,500 บาท และค่าขนส่ง 500 บาท เครื่องจักรนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปีนะคะ และมีมูลค่าซ่าเท่ากับ 500 บาทคำนวณราคาทุนของเครื่องจักรตามตัวอย่างนะคะ เราก็จะเอาราคาเครื่องจักร ก็บวกด้วยค่าขนส่งเข้าบวกด้วยค่าติดตั้งค่ะ ข้อมูลข้างต้นนะคะ เราจะมาคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงค่ะ การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ไปในแต่ละปีนะคะ วิธีเส้นตรงคำนวณยังไงให้เอาราคาทุนลบด้วยราคาซาก หารด้วยอายุการใช้งานค่ะ สั่งราคากันนะคะ เอาราคาทุน ใส่วงเล็บไปก่อนค่ะ ลบด้วยราคาซาแล้วก็ปิดวงเล็บ แล้วก็หารด้วยอายุการใช้งาน ก็จะได้ค่าเส่อมราคาวิธีเส้นตรงเท่ากับ 2 1 5 0 บาทต่อปีนะคะ ก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะ อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ถ้ามีข้อสงสัย หรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอน แล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะ ขอบคุณค่ะ